สร้างภาพฝันหรือภาพสำเร็จที่เขาอยากเห็นตัวเองในอนาคตไม่กี่ปี ให้เขาเห็นแบบฟินๆ ให้เขาเห็นแบบเข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเองการตั้งเป้าหมายให้นิ่ง และมั่นคงจะทำให้เด็กมีความ สามารถที่จะจัดตัวเองเพื่อก้าวกระโดดเข้าไปสู่ฝันที่ตัวเองรองรับไว้ได้ อันนั้นคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปัจจัยในตัวเด็ก ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดค่านิยมต่างๆ อย่างไรก็ตามถ้าเขามีภาพฝันมีความมุ่งมั่น เขาก็สามารถข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ วิธีการอีกอันหนึ่งนะคะ ที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ ก็คือนอกจากการสร้างภาพฝันหรือภาพสำเร็จอย่างที่เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนให้เราฟังนะคะ ก็คือการทำให้สมองส่วนคิดหรือ cerebral cortex หรือส่วนหน้า ได้ทำงานมากขึ้นเป็นพิเศษอย่างที่เราคุยกันแล้วในบทแรกๆที่ผ่านมาหรือชั่วโมงแรก ๆ ที่ผ่านมานะคะ ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้สมองส่วนคิดของเด็กทำงานให้มากที่สุดในขณะเดียวกันเขาสามารถใช้สมองส่วนคิด ควบคุมสมองส่วนลิมบิก หรือสมองส่วนอยากหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนสมองส่วนอยากหรือลิมบิกซิสเต็มนะคะ ให้เขาทำงานที่เป็นลักษณะของการฟินไปในทางที่มันสร้างสรรค์กว่าเดิม แทนที่จะพีคด้วยอารมณ์โกรธฉุนเฉียวงุนหิดเครียดกังวล แต่กลายเป็นฟินในเรื่องที่เขาอยากฟินในลักษณะของการสร้างสรรค์พีคให้สุดในลักษณะนั้นนะคะ ก็จะช่วยเขาได้ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และเปลี่ยนแปลงได้ตัวที่สองก็คือเป็นปัจจัยภายนอกของวัยรุ่น ซึ่งนั่นก็คือ พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ หรือครอบครัวหรือครู พ่อแม่จะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับความรักความอบอุ่น เขามีค่า เขามีรักมากพอ ที่จะไม่ไปสะดุดระหว่างทาง เมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่มาฉุกคิดหรือพาก็ไปในทางที่มันไม่ ไม่ไม่อาจจะทำให้ไปไม่ถึงฝันเหล่านั้นได้ ถ้าเขารักพ่อแม่ หรือเขารู้สึกว่าเขามีรักที่เพียงพอเขามีค่าพอเขาก็จะไม่อยากเสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยตกไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะสำหรับโรงเรียน โรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้เขามีทั้งความสุข และความสามารถที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์เป็น เพื่อจะหยิบจับบทเรียนในห้องเรียน เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้บวกกับพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ที่จะเป็นสภาพแวดล้อมที่จะช่วยช่วยให้เขานะคะ ผ่านวิกฤตต่างๆ และเห็นว่ามุมมองต่างๆ ของชุมชนที่มีเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นการทำให้สมองสองส่วนคือสมองส่วนซีเบลคอ l c o r หรือสมองส่วนคิด ทำงานร่วมกับสมองส่วนอยากหรือลิมบิกได้อย่างมีคุณภาพก็จะช่วยให้เด็ก มีปัจจัยเอื้อที่เพียงพอที่จะทำให้เขาผ่านช่วงวัยของชีวิตหรือภาวะวิกฤตได้อย่างสวยงามค่ะ